สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนในส่วนของ Microsoft Office p o w e r p o i n t 2013นะครับเราก็มาดูนะครับว่าในตัวโปรแกรม Microsoft Office 2013นี่มีอะไรใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาบ้างสิ่งแรกที่จะเจอเลยก็คือหน้าจอสต a r t มีรูปแบบใหม่ที่เป็นให้กับผู้ใช้ แล้วก็ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ส่วนต่อมาก็จะเป็นมุมมองในการนำเสนอที่จะแสดงระยะเวลาในการนำเสนอรวมถึงบันทึกของสไลด์ที่เราได้เตรียมเอาไว้ แล้วก็ในส่วนของตัวอย่างของหน้าสไลด์ถัดไป ส่วนจากนั้นก็จะเป็นชุดของรูปแบบ ทีใหม่ๆ ที่จะมีทั้งแบบออนไลน์แล้วก็แบบออนไลน์ แล้วก็จะมีในส่วนของชุดสีที่มีเพิ่มขึ้นมาให้แล้วก็รวมถึงตัวเครื่องมือต่างๆที่เราสามารถจัดการได้ง่าย มากยิ่งขึ้นส่วนถัดาก็จะเป็นการจัดแนวของวัตถุนะครับ ที่มีสมาร์ทไลท์ในการวางแนวของวัตถุก็คือทำให้เราสามารถที่จะจัดวางวัตถุเนี่ยให้มันตรงแนวมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้สายตาในการวัดอีกอันหนึ่งก็คือการสนับสนุนตัวไฟวิดีโอในรูปแบบใหม่ที่สามารถที่จะ แบบของ ไฟฟิส์แล้วก็ไฟโวี ที่มีความละเอียดมากขึ้นอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มเรียนตัวโปรแกรม Microsoft Office 2013 กันได้เลยนะครับ